เอกยี่สองโลไม่มีเดินแล้วครับ ไม่พูด ยิง ครับขอบคุณพี่วีครับ วัสดีครับอ่าระยองสามร้อยระยองอ่าหมดแล้วนะครับก็อ๋อยครับครับสัมภาษณ์สดครับที่เหนื่อยมากที่ขึ้นลงลงอะไรก็ไม่รู้ดีดีสนุกดีบรรยากาศดีมากคิดถึงบรร มันหลายกัีห่างมาสองปี เราไม่ได้เจอกันสองปีแล้ว สองปีเลยเออนี่ก็ประมาณปีนึงอ่ะแต่พันห้าใช่ใช่ใช่ เราที่แบบว่าไม่แบบปัดใหญ่ใหๆไปเออเราได้มารวมกลุ่มกันใหม่ ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ครับวันนี้เจ็ดโมงห้าสิบคนวันแรกหกโมงครึ่งรู้สึกจะสี่สิบสองคน อากาศดีมากครับเก้าองศา ไม่ค่อยหนาวนะไม่ค่อยนะ 9089รอดโมงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ยังสดชื่นอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่แล้วเขื่อนคือลบลบเจ็ดสิบรอบแปดรอบเจ็ด ไก่ขาวนะนี่กล้องดักหน้าดักหลังดักข้าง นึ้ขึ้นอีกก็ได้ เซฟขาไว้หน่อยยังเหลือหนักหนักเยอะยังเหลือสองพัน โอเค้ความชันอีกสองเปอร์เซ็นต์ลดหลัง but not us. And we just chillin', kickin' it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes. ให้เราไปได้เลย ไอ้นี่ว่ายูจะอยู่ใกล้ค่ะยูไร้านค้า ต่อครับเดี๋ยวกำลังจะขึ้น ยอดเสร็จแล้วเรียกว่าอะไรล่ะจำไม่ได้เอาประวางสิบโล าจะเหลือเศษถ้วยนะไม่เป็นไรถ้วยไม่กินเต็มที่แล้วป่ะดำยิ้มหวานหน่อยเสื้อใครมาใส่ร้อยสิบห้าโลละเดี๋ยวจุดต่อไปร้อยเจ็ดสิบแปด ขอขนมปังกาแฟอะไรก็ไม่รู้ กาแฟจันสิริอ่ากาแฟจันทริซึ่งเราไม่ได้กินกาแฟมตอนนี้มาแล้วไหมเดี๋ยวเราคงไหลไม่ต่อไม่นตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้ว but you wanna be my friend Ain't no place to hide, ain't no one to run to Here we go, here we go again Call my bluff, I'ma be here till the end I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one. นี่ครับอ่า CP ที่สี่หรือเปล่า ไม่รู้พาวเวอร์สมูนฟาร์มเดี๋ยวไปกันสองคนเลยนะ I can help you ศูย์เดศูย์เวเดียวแบบรับเปลี่ยนไหมครับเอาเดียวเดียวอันนี้อันนี้ก่อนดิ วิวเอาวิวเวทมานั่นก่อนวันนั้นอ่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนล้อไม่ทันร้อยหกสิบกว่าโลครได้ล้อนั้นนี่เป็นไ่ม่งร้ยมากรถ